สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ แก้จะพาทุกคนไปดู น้องต้นกล้าอุดฟันกันค่ะ ไปดูกันเลย ต้นกล้าวันนี้มาทำอะไรครับ ต้นกล้ามาอุดฟันค่ะ ต้นกล้ามาทำอะไรครับ อบกันทำพูดไม่ดีเลยมาทำอะไรครับมาอบฟันครับ กลัวไหมครับ ไม่ ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้กลัวไัเดที่อันว่าทั่วโรงพยาบาลแล้วครับ กำลังใจอยู่ข้างนอกดูวิธีแปลงฟันมีอ่านให้หน่อยแล้วก็มากินข้าวนอนห้ามกิน ใครกินแล้วก็บ้วนปัดต้องแต่หรอครับ นอนเดี๋ยวมีเขาเลยทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ย ลืนจิตอะไรทำได้ไหมเอ่ยต้องกล้าทำได้ไหม็นไหนเนี่ยเรักอาสุขภาพฝันทำได้ทำได้ค่ะวิธีถูกต้องคือแปรงฟันวิธีถูกต้องคือแปรงฟันเหรอครับเราพูดกลับไปกลับมานะอันนี้ แปลงฟันแปลงลิ้นค่ะแปลงแปรงแปลงลิ้นด้วยเขาหยิบแปลงฟันมาแปลงแล้วก็เอาที่ถูมาแปลงแล้วเขาก็แปลงลิ้นครับผมนะคะพอแล้วนั่งลงได้แล้วครับก็เจอสองนะถึแล้วแตกตุ้มแล้วก็นั่งพอแล้วค่ะพอแล้วไปซุย นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวหล่นซุกลงมา ได้แค่หนึ่งศูนย์ครับเพ้่ผู้ชมร้อยสามสิบแปดเองทุกคนเรียกจาส่วนตาตาตาต้องได้ลูกเป็ดโอเคเข้าไปสิดูวิธีเขานะคะ เหยียบเท้าน้องไว้นะครับ เฮ้ยอย่าคิดแบบนี้ิไม่เอาไม่โกงขี้โกงเหรอครับโกงไม่โกง ใครขี้โกงร้อยสี่ร้อยสี่ทุกคน ก็ถือว่าสูหมอเลือกแล้วทุกคนเอามาแล้วนะครับ พร้อมไหมครับ สู้ๆสู้ๆ ดูฟันหน่อยไปทำฟันมาอ้าปากค่ะไม่เจ็บเลยค่ะท่านผู้ชมเก่งมาก เปรี้ยวมาก แต่มีรสซาตถ้าเจอแล้วก็เสียวฟันตรงนี้ด้วยเสียวฟันด้วยเหรอครับเสียวฟันแล้วก็มีรสซาที่ตะกาไม่ชอบหลายวันรสซาก็ไม่รสซาตแย่มากหรอครับหมอเอาอะไรให้กินถึงรสชาติแย่มาก ไม่ใช่ไม่เอาให้ อ๋อก็เป็นน้ำยาที่อ๋อ น้ำยาของเขาที่เขาอุดฟันเหรอครับ ครับ โอ้โห รสชาติแย่มาก แย่มากเลยครับเสริมโอ้งั้นต้องแปรงฟันบ่อยๆ นะครับ จะได้ไม่ต้องไปทำฟันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ให้พี่ต้นกายด้วยนะครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย